ใช้ชีวิตมา 50 ปีไม่เคยมีเลยไม่เคยบ่งบอกอาการทำเอ็กโคทำ EKG อะไรก็รู้คร่าวๆว่าลิ้นหัวใจรั่วสวัสดีครับผมกริดปริยัตอายุ 50 ปี ครบรอบ 50 ปี อยากให้ของขวัญกับตัวเอง ทุกครั้งก็จะ ไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่แต่ปีนี้ไปไหนไม่ได้เพราะโควิด ก็ตัดสินใจว่าเอ๊ะมาตรวจสุขภาพเอาตรวจใหญ่สักที แล้วก็ด้วยที่พื้นฐานมีโรคประจำตัวที่ตัวเองคิดว่าคือกรดไหลย้อน เป็นเป็นสิ่งที่กวนจิตกวนใจมา แล้วก็เป็นมาหลายปี แล้วก็เห็นโปรตรวจสุขภาพของเวชธานีก็ 50 ปีให้สุขภาพดี ๆ กับตัวเอง ก็เลยตัดสินใจมาตรวจ มาตรวจกรดไหลย้อนกับอาจารย์หมอสัสิพิมพออาจารย์หมอฟังดูปึ๊บ ก็แจ้งว่าได้ยินเสียงฟู่ที่หัวใจทำเอ็กโคทำ EKG อะไรก็รู้คร่าวๆว่าลิ้นหัวใจรั่ว ใช้ชีวิตมา 50 ปีไม่เคยมีเลย คือไม่เคยมีแม้กระทั่งหน้ามืดจะเป็นลมเซอะไรไม่มีไม่มีไม่เคยบ่งบอกอาการ มีอาการก็คือเรอและแน่นตรงช่วงอกก็คิดว่ามันเป็นเอฟเฟกของกดไหลย้อนหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปก็ได้เจออาจารย์หมอทวีศักดิ์ ก็มาอาจารย์ก็เปิดจอให้ดูผล Echo อะไรที่เป็นภาพซึ่งเดี๋ยวนี้ทันสมัยเป็น 3D มา ก็หัวใจรั่วไปไปไปทำให้เลือดเนี่ยโฟลดไปแค่ 50%อ้าวแล้วอยู่มาได้ยังไงตั้งขนาดนี้ ที่คิดตลอดเวลาที่ผ่านมาที่เราเหนื่อย เหนื่อยง่าย นึกว่าเป็นเพราะอายุแล้วก็ไม่ได้เป็นคนที่ออกกำลังกาย ก็คิดว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องปกติของคนที่เข้าวัยเลข 5 แต่สุดท้าย พอมาทราบว่าเป็น ลิ้นหัวใจรั่ว ก็ได้รับการแนะนำจากอาจารย์หมอว่า จริงๆมันซ่อมได้ คือเราเคยได้ยินเลยว่าเปลี่ยนลิ้นหัวใจ แต่ที่เวทธานีใช้คำว่าซ่อมลิ้นหัวใจ คุณหมออธิบายอย่างละเอียดครับว่าซ่อมเนี่ยก็คือยังใช้ลิ้นตัวเดิม แต่เราเข้ามาซ่อม เพราะฉะนั้น มันจะใช้ออแกนของเราทั้งหมด ไม่มีสิ่งแปลกปลอมเข้าไป ความเสี่ยง จะน้อยมาก พอกลับไปก็ไปรีเสิร์ชในเรื่องของอลิ้นหัวใจ แล้วก็เซิร์ชในเรื่องของชื่ออาจารย์หมอ มีความรู้สึกว่าตัวเองโชคดีที่ได้มาเจอเรียกว่ามือหนึ่งของประเทศไทยก็เลยมีความรู้สึกว่าตรงนั้นมั่นใจ เพราะในชีวิตผมไม่เคยผ่านการผ่าตัดมาก่อนนี่เป็นครั้งแรกที่เราจะเข้าห้องผ่าตัดเพราะฉะนั้นฟรีกมันมาแน่นอนเนิร์ฟมาแน่นอน ได้คุยกับทีม โรงพยาบาลเวชนีโทรเข้ามา เจ้าหน้าที่ก็จะตอบว่ามันไม่ได้น่ากลัวอย่างนั้น ก็ก็เริ่มคามดาวลง แล้วก็มาถึงจุดที่จะต้องผ่าตัดละก็บอกว่าเอาละสู้และเดี๋ยวเราจะกลับมาดี ตื่นอีกทีก็ ICU สิ่งที่ประหลาดใจมากที่สุดก็คือว่ามีความรู้สึกหายใจได้ได้เต็มขึ้นดีขึ้น หลังจากนั้นก็มีเรื่องในเรื่องของแผลที่ระบมอยู่ ICU 2 วัน วันที่ 4 มีการมาเปิดแผลเพื่อจะตัดไหมตอนที่เอาสายเดรนออกนะฮะก็ไม่กล้าดูแผลตัวเอง เพราะในความคิดโอ้ยต้องเป็นรอยไหมเย็บ นู่นนั่นนี่ก็มีพี่สาว เขาถ่ายรูปไว้มาขอดูรูปทีหลัง ทำไมไม่มีเป็นผ้าก๊อซแตกเป็นเลือดเป็นอะไรมันกลายเป็นเหมือนกับหน้าอกที่มีร่องรอยการกรีด เป็นเส้นบางๆ ผมอยู่ได้หนึ่งสัปดาห์ก็กลับบ้านได้ ซึ่งกลายเป็นว่าใน 7 วันที่ออกจาก ICU เราไม่มีความรู้สึกว่าเจ็บปวด มันอาจจะมีความระบมของแผลซึ่งเป็นเรื่องปกติภาพที่คิดว่าอุ้ยต้องมานอนติดเตียง ที่มีบาดแผลเพราะเป็นการผ่าตัดใหญ่ กับกลายเป็นคนละเรื่องนะที่รู้สึกดี ก็คือตอนที่ทำเอ็กโคแล้วได้ยินเสียงหัวใจตัวเอง มันแน่นมันไม่มีเสียงฟู่เป็นการได้กลับมาใช้ชีวิตใหม่ที่บอกกับทุกๆ คนว่าหลังจากนี้ไปเราได้ใช้ชีวิตกับหัวใจดวงเดิม เพิ่มเติมตรงที่มันแข็งแรงขึ้น ต้องขอขอบพระคุณทุกๆทท่าน ทั้งทีมแพทย์ทีมพยาบาลและทีมเจ้าหน้าที่ ทุกครั้งที่ยกหูโทรศัพท์โทรมา จะได้รายละเอียดเต็มที่ จะได้ความมั่นใจทุกครั้งที่ขอความช่วยเหลือใด ๆ สมูทมาก แล้วก็มีความรู้สึกว่าเหมือน อนจะบอกว่า Exclusive ด้วย ไม่ว่าจะเป็นการเรื่องเล็กน้อยหรือเรื่องใหญ่ ที่นี่ทำให้แบบสมูททุกอย่างครับผมในระยะเวลาทั้งหมด 3 เดือน ทุกครั้งเดินเข้าโรงพยาบาล ไม่ได้มีความรู้สึกว่ามาโรงพยาบาล แต่มาเจอคนรู้จักมาเจอเพื่อนมาเจออาจารย์หมอ มาเจอคนที่เราสนิทชิดเชื้อครับ พยาบาลนี่อ้าว คุณกรีดมาแล้วเหรอครับจะจำเราได้จะเป็นอะไรที่เล็กน้อยเราได้ครับผม